Thank you.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 เมื่อกี้ถ้าเราไปมองสูตรที่6นะครับจากสูตรที่ 6 เราสามารถอินทิเกรตได้ทีละตัวเลยนะครับ อันนี้นะครับทีละพจน์นะครับ ทีละพจน์นะครับเราอินทิเกรตนะครับ ทีละพจน์ อันนี้เทียบ x ด้วยนะครับเทียบ x นะครับ สัญลักษณ์ให้ครบนะครับพิมพ์มาไม่ครบขออภัยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้สูตรที่3นะครับเรามาดูสูตรที่3ครับ สูตรที่3บอกว่าค่าคงที่เนี่ยเราสามารถ เขียนในรูปผลคูณของอินทิกรัลตัวนี้ได้นะครับ ก็คือเอาตัวเลขค่าคงที่พวกนี้ออกมานะครับ หลังจากนั้นเราก็ใช้สูตรที่ 4 และสูตรที่2นะครับสูตรที่ 4 ก็คือจาก x กำลัง3เราก็ x กำลัง3บวก1ส่วนด้วย3บวก1นะครับตัวนี้ x กำลัง2บวก1ส่วนด้วย2บวก1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง1บวก1ส่วนด้วย1บวก1นะครับตรงนี้ตกเลข 2 ไปนะครับ แล้วตัวนี้อินทิกรัล1 dx ก็ย่อมได้ x นะครับ เจอกับ 5 ก็จะเป็น 5x นะครับบวก4อินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะสาบวก1นะครับเป็น 4 ตัดทอนไปตัวนี้ได้ x กำลัง4นะครับตัวแรกตัวที่ 2 ก็ตัดทอนไปได้ x กำลัง3นะครับ ตัวที่3นะครับ 1บวก1เป็น 2 ตัดทอนเลข 2 ตัวนี้เหลือลบ x กำลัง2นะครับลบ 5x แล้วบวก 4 เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบนะครับ ผลการหานะครับ อินทิเกรต 4x กำลัง 3 บวก 3x กำลัง 2 ลบ 2x ลบ 5 ก็ย่อมได้ x ยกกำลัง 4 บวก x ยกกำลัง 3 ลบ x ยกกำลัง 2 ลบ 5x บวก4นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานนะครับว่า ถ้าเราใช้สูตรเนี่ยเราก็ใช้ไปตามสูตรที่เรามีนะครับ ใช้ไปตามสูตรที่เรามี ดูตัวอย่างต่อไปครับ ดูตัวอย่างต่อไป ก็ยังอธิบายในเชิงของการใช้สูตรเมื่อกี้อยู่นะครับ เราก็ค่อยๆนะครับใช้สูตรที่6นะครับแยกแต่ละฟังก์ชันออกมานะครับ ตรงนี้ผู้ศึกษาสามารถดูได้นะครับว่าเนี่ยเห็นไหมครับเรามีอยู่ถ้าเรามองนะครับว่าเรามีอยู่ทั้งหมด 3พจน์เราก็แยกออกมานะครับ หลังจากนั้นนะครับ เราก็เปลี่ยนกลนที่ 2 ตัวนี้ให้อยู่ในรูปเลข ยกกำลังซะนะครับ เลขยกกำลังนะครับ ส่วนตัวนี้เราก็ใช้สูตรอะไรครับ สูตรที่ 4 ที่ 5 อันนี้จากสูตรที่3แล้วเปลี่ยนรูปมาใช้สูตรที่ 4 ที่5นะครับ สูตรที่ 4 ก็ลักษณะเมื่อกี้นะครับ ลักษณะเมื่อกี้ก็คือว่า x ยกกำลัง n นะครับ ตอนนี้ n เราเป็นเศษหนึ่งสองบวกเข้าไปอีก 1 ส่วนด้วย n บวก1นะครับ เราก็ดำเนินการไปตามสูตรที่ 4 ส่วนสูตรที่5นะครับ ส่วนสูตรที่ 5 เราก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็น อินทิเกรตของ 1 ส่วน x เราก็จะได้ ln x นะครับบวก4นะครับผลของการอินทิเกรตจัดรูปมานะครับ ก็จะได้รูปนี้ เราก็สามารถตอบได้เลยนะครับ เราก็สามารถตอบได้เลยนะครับ อันนี้เป็นการใช้สมบัติล็อกนะครับ เพราะว่า ln เนี่ยก็คือล็อกฐาน e นั่นเองนะครับ ต่อไปครับ การนำนะครับการนำอิทธิกรไม่จำกัดเขตนะครับ การนำอิทธิกรไม่จำกัดเขตไปใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพิชคณิตนะครับ เรามาดูครับว่าถ้าในกรณีที่เราใช้นะครับอิทิกรไม่จำกัดเขตไปแก้ปัญหาเนี่ยเขาบอกว่ากำหนดให้ f ใหญ่ตัวเนี้ยเป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กนะครับ โดยที่กำหนด f เล็กตัวนี้มาเท่ากับตัวนี้นะครับ แล้ว f ใหญ่จะมีค่าเป็นเท่าใดเมื่อฟังก์ชัน f ใหญ่ 0 เท่ากับลบ1เราก็มาดำเนินการทีละขั้นตอนวิเคราะห์นะครับว่า ตอนนี้เรารู้ว่า f ใหญ่เป็นปฏิยันพันธ์ของ f เล็กตัวนี้ นั่นหมายความว่าถ้าเราอินทิเกรตนะครับ f x เล็ก dx ตัวเนี้ยย่อมเท่ากับ f x ใหญ่ตัวเนี้ยบวกอะไรครับบวก 4 ตามบทนิยาม นั่นหมายความว่าเราก็ดำเนินการหาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเจ้า f ใหญ่ x ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ อินทิกรัลนะครับ3 x กำลัง 2 ลบ6 x บวก3นะครับ dx นะครับจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า เรามองกลับไปเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะครับ เราก็มองเป็น 3 พจน์นะครับเราก็อินทิกรัลตัวแรกก่อนนะครับ 3 นะครับ ก็เป็นค่าคงที่ที่เราดึงออกมานะครับ ส่วน x กำลัง 2 พอเราอินทิเกรตเขาก็ย่อมได้ x กำลัง 3 ส่วนอะไรครับ ส่วน 3 ลบ ถ้าเราจะอินทิเกรตตัวนี้ 6 นะครับ ดึงออกมา นะครับ อินทิเกรต x เฉยๆ ก็จะเป็น x กำลัง 1 บวก 1 เป็น x กำลัง 2 ส่วนอะไรครับ ส่วน 2 แล้วก็บวก ดึง 3 ออกมา แสดงว่าเราอินทิเกรต 1 dx ย่อมได้อะไรครับ x บวกอะไรครับ บวก4 ดังนั้นนะครับ ถ้าเราจัดรูปนะครับทอนออกมานะครับ f ใหญ่ x ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลัง3นะครับลบ 3x กำลัง 2 บวก x แล้วก็บวกอะไรครับ บวก4นะครับ ดังนั้นนะครับโทษ อันนี้ต้องเลข3หายไปเนาะเพราะเราดึง 3 3 ออกมาข้างนอกนะครับ อินทิเกรต 1 dx ย่อมได้ x ตัวนี้ต้องมี 3 ด้วยนะครับ จากข้อมูลเราได้ว่า f 0เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1นะครับดังนั้นนะครับดังนั้น f 0ของเราก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ0ยกกำลัง 3 ลบ3คูณ0ยกกำลัง2บวก3คูณ0แล้วก็บวกอะไรครับบวก4ย่อมมีค่าเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้น c ของเราก็คือลบอะไรครับลบ1นะครับนั่นคือนะครับ f(x) ของเราคือใครครับที่เขาถามนะครับ f(x) ของเราก็จะ เป็นนะครับ x กำลัง 3 นะครับ ลบ 3x กำลัง 2 บวก 3x แล้วก็ ลบ1นะครับ ขณะที่ f 0 เท่ากับ ลบ 1 อันนี้ก็คือเรานำไปใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพิชคณิตนะครับ ก็เป็นตัวอย่างนะครับ ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะครับ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 Thank you.